บัตรคนจนเตรียมรับเด้งสองชัดเจน รับเงินเพิ่มเดือนละ 400ถึง500 บาทอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียน วัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 24พฤษภาคม2564ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็จะมาแจ้งข่าวดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะสำหรับการเพิ่มเงินเดือนละ400 0 0ถึง 500 บาทนะคะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังข่าวสารพร้อมๆ กันค่ะ ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะ ก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆ กันเลยค่ะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนเตรียมเฮดังๆ รับทรัพย์เด้งที่ 2 หลังจากด้านรับเงินจากเราชนะกันไปแล้วนะคะ คนละ 1 สัปดาห์ก็คือ 1,000 บาทนะคะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนก็เตรียมรอรับเงินในสัปดาห์ที่ 2 ในวันที่ 28พฤษภาคม2564ที่จะถึงนี้อีก 1,000 บาทนะคะสำหรับเงินเราชนะค่ะ และนอกจากนั้นนะคะ พ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะก็ยังได้รับการเพิ่มเงินเข้าบัตรอีกเดือนละ 400-500 บาทนาน 6 เดือนเลยทีเดียวค่ะ จากมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เพิ่งผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคอรมอที่ผ่านมา ก็พบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวนกว่า 13.7 ล้านคน ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับการเยียวยาจากโควิด -19 ระลอกที่ 3 สำหรับรายละเอียดมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน จะได้รับความช่วยเหลืออีกเดือนละ 400-500 บาท การเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน รวมเป็นเงินเดือนละ 400-500ถึงบาท จะได้รับทุกวันที่ 1 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 สำหรับการเพิ่มกำลังซื้อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ได้รับวงเงินนะคะ 200 บาทนะคะ ทางรัฐบาลจะเพิ่มให้อีก 200 บาทนาน 6 เดือนนะคะก็จะได้รับเป็นรวมเป็น 400 บาทต่อเดือนค่ะ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนที่ได้รับเงินทุกวันที่ 1 300 บาทนะคะ ก็จะได้เพิ่มจาก รัฐบาลอีก 200 บาทรวมเป็นเงิน 500 บาทต่อเดือนค่ะ ซึ่งเงินในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะ ก็ไม่สามารถเก็บสะสมเงินไว้ใช้ได้นะคะ ต้องใช้ให้หมดเดือนต่อเดือนเท่านั้นค่ะ เอาไว้รูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าและร้านที่เข้าร่วมโครงการค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ ก็มาแจ้งข่าวดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะคะ ก็เตรียมรอรับเด้งที่2กันได้เลยค่ะ เริ่มเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 ค่ะ คลิปนี้นะคะทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ